พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเอนฮานไลโซซามสารยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติ ไข่ขาวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนและมีสารอาหารต่างๆ มากมายแล้ว ในไข่ขาวยังมีโปรตีนที่ชื่อไลโซซาม ซึ่งทำหน้าที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับ ใช่แล้วค่ะ ไลโซซามจะปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากคุณสมบัตินี้นักวิจัยไทยจึงได้นำไลโซซาม มาผลิตเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาไลโซซาม จากไข่ขาวของไก่ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้นทั้งแกรมบวกและแกรมลบครอบคลุมแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียแบคทีเรียก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในอาหารและแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ด้วยผลงานวิจัยดังกล่าวกำลังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซซามประสิทธิภาพสูงภายใต้ชื่อทางการค้าเอนฮานไลโซซามทีวันสำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรีย แทนสารกันบูดในอาหาร และเอนฮานไลโซซามทีทูสำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรีย แทนยาปฏิชีวนะ ในระบบการเลี้ยงสัตว์โดยไลโซซาม ตามจากไข่ไก่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และหลายๆประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยาเครื่องสำอาง การบำบัดรักษาบางประเภทรวมถึงอาหารสัตว์ด้วย วิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000